ครูสอนดนตรีโรงเรียนบ้านหนองมะแดงครับซึ่งโรงเรียนของเราเนี่ยนะครับมีมีโครงการหนึ่งเขาเรียกว่าโครงการดนตรีดนใจเทิดไทยองค์ราชันนะครับ ซึ่งในโรงเรียนของเราเนี่ยได้อนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนาของเรา นั่นก็คือเรื่องของดนตรีสล้อซอซึงครับซึ่งสล้อซอซึงเนี่ย ซึ่งเป็นวัฒนธรรมของพื้นบ้านเรา ทางภาคเหนือที่มีอยู่ทั่วไปนะครับซึ่งมีประวัติยาวนานนะครับ มีมานานแล้วนะครับไม่ทราบว่ามามาจากรัชกาลที่เท่าไหร่นะครับ แต่คิดว่าคงจะมาประมาณปลายกรุงศรีวิทยา หรือว่าต้นต้นไอรัตนโกสินทร์ครับแล้วก็ในโครงการของเราเนี่ยนะครับเราก็จะฝึกเด็กของเราเนี่ยให้เกิดคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ที่ประเทศชาติเราต้องการนะครับโดยเฉพาะเรื่องของดนตรีพื้นบ้านล้านนานะครับ ก็จะประกอบไปด้วย ซึ่งนะครับ แล้วก็สล้อคลุย กลองฉาบนะครับ ซึ่งแต่ละอย่างก็ก็มีคุณสมบัติในตัวของเขาอยู่แล้วนะครับ และก็ในส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับ สมัยก่อนตามประวัติเนี่ยนะครับบอกว่าซึ่งสล้อ พวกนี้นะครับเขาจะเวลาผู้ชายเขาจะไปเที่ยวผู้หญิงนะในเวลากลางคืนสมัยก่อนไม่มีไฟฟ้าหรอกครับนะเวลาเดินตามถนนเขาก็ใช้เครื่องดนตรีชนิดนี้นะครับคือสล้อหรือว่าซึงเนี่ยนะครับก็เล่นไปตามทางนะครับเพื่อที่จะไปแอวสาวนะครับสาวก็จะได้เข้าใจว่าชายมาแล้ว หรือว่าคนทั่วไปที่เขาได้ยินก็เขาจะได้รับทราบว่า คนที่เขาเล่นเล่นดนตรีมานะคือคือเขามาแบบมิดนะครับส่วนความต้องการนั้นเราอยากจะทำในระดับที่สูงขึ้นไปนะครับเราอยากทำในโรงเรียนของเราให้แน่นหนานะครับในเรื่องของดนตรีเสร็จแล้ว เราก็พยายามที่จะขยายออกสู่ชนนะครับโรงเด็กนักเรียนของเราเนี่ยเมื่อเมื่อฝึกฝนจากโรงเรียนของเราเนี่ยมีหลายคนที่ที่มีฝีมือในเรื่องของ ดนตรีนะครับแม้แต่จะไปสอบ เขาก็ได้ก็ได้คะแนนเต็มนะครับได้คะแนนเต็ม ทีนี้ในเรื่องของเป็นเป็นความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับกับกับชุมชนมีความสัมพันธ์กันนะครับไม่ว่าบ้านวัดโรงเรียนพวกนี้แล้วก็จะเกิดความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ทำให้เกิดสิ่งที่ดีเกิดขึ้นตามมาอีกมากนะครับ เพราะว่าตรงนี้คือวัฒนธรรมที่เราจะต้องเชื่อม เชื่อมใจของของสถานศึกษาของเราไปสู่ชุมชนบ้านวัดโรงเรียนให้เป็นหนึ่งเดียวครับ แล้วสมัยก่อนเนี่ยการแสดงเขาแสดงกันยังไงคุณแม่มีเวทียังไงครับไม่มีสมัยนี้เวทีอย่างสวยเลยใช่ไหมใช่สมัยนี้เวทีมีสเวยมากทีมีเครื่องเสียงอย่างหรูสมัยก่อนนี้เล่นกลางนาค่ะกลางนาใช่แล้วหลุมเขาเรียกหลุมตีนควายมีนะอหลุมตีนควายังไงแม่ เอ้าเอามารู้จักควายหมายถึงล่องเท้าเหรออ่าใช่เขาเรียกหลุมตีนควาย ควายมันจะย่ำๆแล้ว พอแห้งแล้วมันก็จะเป็นหลุมๆง่ายแต่เจ็บนะ ถ้าตกไปก็เจ็บ เขาก็ใช้ฟาง ฟางปูฮาอ่าใช่เขาที่เขานวดแล้วนะ ปูแล้วก็เอาเสือปู แล้วก็ปลูกสี่เสาสี่เสาใช่สีเสายังาไอ้นั่นเมนเผาศพ อันนึกแม่นึกถึงสมัยก่อนนี่มันเรื่องจริงนะ เหมือนเราเออทีเสาแล้วก็ทางมะพร้าว ไม้วางวางแล้วเอาทางมะพร้าวอ่ะก้านมะพร้าวเนาะเออไว้บังแบบน้ำค้างค้างใช่ดังบางน้ำค้างนั่นแหละแค่นั้นแหละไม่มีอะไรหรอก แล้วก็มีไฟติด มีไฟอย่างมากก็ไฟหลอดทั้งสามดวง เหมือนเวทีแบบจำเป็นแบบบางแบบน้ำค้างให้เรานิดนึงเอใช่บางน้ำค้างแล้วสมัยก่อนนี้มีเครื่องเสียงยังไงครับมีไม้ก็มีก็มีเครื่องเสียงนะ แต่ไม้จะเป็นไม้ไม้แขวนเออเออใช่ไม่เขาจะแขวนลงมาแล้วเหมือนเนื้อหัวเราหน่อยไม่มีไม้ตั้งไม่มีนานแหละเขาเรียกไม้ชัวฮะชัวอ่า ยี่ห้อชัวยี่ห้อชัวเออยี่ห้อชัวเชอญนั่นแหละแล้วก็ร้องเราก็ร้องโอ้แล้วแต่มันดังดีนะ เออมันเข้า เราพูดกันตรงไหนมันก็ดัง มันไวสมัยก่อนห้อยลงมาเราไม่ต้องจับมันเลยแม่ไม่ต้องไว้ตรงันแต่เราไม่ใกล้เอาแบบเราก็เดินอยู่เงี้ยเราก็ยืนอยู่เงี้ยเราก็ไม่ก็แขวนอยู่เงี้ยแล้วสมัยก่อนเนี่ยครับแม่แล้วเขาจะจ้างงานเราเนี่ย เขาจะติดต่อเราอย่างไงบ้างไหมเขามานะ เข้ามามันไม่มีโทรศัพท์นะ สมัยก่อนไม่มีโทรศัพท์ไม่มีเพจไม่มีพีดีไม่มีไม่ไม่ไม่ไม่ไม่มีอะไรหมดเลยแล้วทำไงเขาก็พยายามหาจันได้เออหาที่อยู่จันได้อบางทีไปเล่นที่ไหนเขาก็จะบอกที่อยู่ว่าเอออยู่ตรงไหนเขาจะบอกเขาไว้ แล้วต้องมีสัญญา มันก็มีในสัญญาอ๋อเมื่อก่อนก็มีสัญญาใช่สัญญาแล้วเมื่อก่อนนี้มีมัดจงมัดจำอะไรไหมแม่มันก็ต้องมีเนาะต้องมีมัดจำมัดจำมัดจำร้อยสองร้อยแล้วก็มดจำแล้วทั่วประเทศเนี่ยคุณแม่ไปไปแสดงมาหมดแล้วไหมฮะ ไปทุกจังหวัดนะไปทุกจังหวัดทุกจังหวัดอำเภอเลยไหมเนี่ยอาจจะไม่ทุกอำเภอนะมีมีสุงไหงโกลกยังไม่เคยไปสุงไหงโกลกใต้นะยังไม่เคยไป แม่ห้องสอนแม่หมดแล้วเหนืออีสานหมดไปมาหมดหมดแล้วชายแดนชายเดินไปหมดแล้ว โดดวงตะวันสายังตะวัน ที่จะเป็นชมรมนี้หรอคะเมื่อก่อนครูวันก็เป็นนักธุรกิจทำธุรกิจส่วนตัวนะคะ พอดีคุณพ่อไม่สบาย ก็เลยต้องมาปฏิบัติ แล้วคนนี้ก็มาเห็นเด็กกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นตัวเล็กๆ อย่างป .2 ป .3 เนี่ยเขาก็มาวิ่งอยู่ใต้อาคารแฟดแถวๆนี้แหละค่ะ เมื่อก่อนยังไม่เป็นห้องเป็นที่โล่งแจ้งแล้วก็คนนี้ก็เห็นเขาเต้นแล้วก็มีแววที่จะไปได้ดี แต่ว่าไม่มีเวทีแสดงออกคือเขามีใจรัก เราก็เลยเข้าไปคุยกับเขา แล้วก็สอบถามเขา แต่เขาบอกว่าไอ้ที่เต้นเนี่ยคือเขาเต้นตามวิทยุโทรทัศน์ แต่จริงๆแล้วเขาอยากเรียนนาฏศิลป์แต่ไม่มีเงิน เพราะสภาพแวดล้อมของผู้ปกครองที่นี่ หาเช้ากินข้ามวิชานาฏศิลป์ที่เขาจะไปเรียนมันก็แพงด้วย แล้วที่นี่ครูวันก็เป็นหนึ่งเดียวที่ให้สนับสนุนให้เรียนตรงนี้เพราะเนื่องจากว่าไอ้ที่ไปเต้นหรืออะไรเนี่ยมันก็จะไปอีกแนวหนึ่ง ในการที่แบบว่าเด็กอ่ะมันไม่ได้เป็นอนุรักษ์ เชิงวัฒนธรรมไทย หรือว่าสืบสารประเพณีไทยเลย ก็เลยแนะนำให้เขาเรียนนาฏศิลป์เขาชอบมากจากเด็ก 5 6 คนณนะตอนนั้นตัวเล็กๆ ก็ใฝ่ใฝ่ที่อยากจะเรียน ก็มาซ้อมกันที่ใต้อาคารนัดกันตอนกลางวัน ก็มาเขาก็มาตามปกติ เพราะว่าอยู่บ้านเขามันร้อน ก็มาอยู่ใต้อาคารแฟดเพราะหลังจากนั้นมันก็ปากต่อปากก็ ชาวบ้านเห็นเนาะพวกผู้ใหญ่ ก็เอาไอ้นู่นมาให้ เอาวิทยุมาให้เอาพัดลมมาให้ เอาผ้ามาให้ เพื่อทำเป็นผ้ามาดกั้นให้มันดูเรียบร้อย เพราะเนื่องจากว่าเด็กอะ่ะ มันต้องเปลี่ยนเป็นจงกระเบน แล้วคนนี้เขาก็เลยเอาผ้าผ้าม่าน ทำเป็นห้องให้ถ้าไปดูในเว็บจมลมพลเมืองจะเห็นตั้งแต่แรกจนณปัจจุบันนี้